สำหรับประโยค向前直走然后左转退税处大概在จี150คำว่า向แปลว่ามุ่งไป คำว่า前แปลว่าข้างหน้า คำว่า直走แปลว่าตรงไป คำว่า然后แปลว่าหลังจากนั้น คำว่า左转แปลว่าเลี้ยวซ้าย ในภาษาจีนจะเรียงคำสลับกันเป็นซ้ายเลี้ยว สำหรับประโยค会睡处大概在150米远的地方แปลว่าสำนักงานคืนภาษีหรือที่คืนภาษีจะอยู่ห่างจากนี่150เมตรค่ะ คำว่า会睡处แปลว่าที่คืนภาษี คำว่า大概แปลว่าประมาณ คำว่า在แปลว่าอยู่ที่ คำว่า150ภาษาจีนอ่านว่า 一百五十คำว่าหมี่แปลว่าเมตร คำว่านแปลว่าไกล คำว่า的แปลว่าของ คำว่าีฟังแปลว่าสถานที่หรือพื้นที่